จนถึงนาทีที่ 87 ครับคาริกเพสซิ่งขึ้นไปกดดันเมนดี้ที่แบบไอ้เหี้ยทั้งเกมแทบไม่ได้ทำอะไรอ่ะทั้งเกมลูนี้ลูนี้ดีลูนี้ต้องมีทั้งเกมแทบไม่ได้ทำอะไรแล้วอ่ะเมนดี้อ่ะอยู่ดีก็เขาเรียกว่าอะไรปั๊มเวลเติมปั๊มเซฟให้ตัวเองอ่ะมันแบบจะได้แบบค่าเซฟจะได้เยอะขึ้นอีกอ่ะนาทีที่ 87 เออผมว่าเกี่ยวนยเพราะว่าเหมือนลองของอ่ะเหมือนลองของอ่ะเมนดี้อยากลองของคือไม่งั้นถ้ามันไม่มีจุดเนี้ยแมตช์นี้มันไม่ได้เอ็กพีเลย ใช่ไม่ได้คือคือมันไม่ได้ไม่ได้ทำทำอะไรเลยงั้น มันมันต้องมีบทบาทมั้งไงใช่ใช่ใช่ไม่งั้นแบบสมมติเหรตติ้งก็หกอะเรตติ้งก็หกอะก็คือไม่ได้ทำเยี่ยอะไรลงมาสมมติถ้าผมเป็นเมนดี้ผมกลับบ้านไปถามลูกแบบว่าเอ้ยวันนี้เห็นพ่อไหมไม่มีมันไม่มีอะไร เออ ผมว่าเมนดี้มันต้องสร้างซีนนะไม่ได้เตะพลาดอะไรไม่ไม่พอรู้อยู่แล้วว่าคนคนที่อยู่ตรงนั้นคือใคร มันก็เลยเลือกเลือกถูก แปดสิบหกที่บอลมันไหลมาเมนดี้เนาะใช่ไหมอ๋อแล้วก็เตะไปโดนเฟสอ่าเนี่ยแหละโดนเฟสนี่แหละเฟสคืนให้ เออเอาก็เอาก็ไม่ก็ไม่ผิดนี่ใช่ไง ก็ก็ปั๊มเซฟไงปั๊มเซฟใด้ตัวเองตัวเองได้หนึ่งเนี่ย แล้วเฟสคืนให้ก็ไม่ผิดนะ เอาผมว่าถ้าถ้ายิงก็น่าเกลียดถูกไหมน่าเกลียดดิ ผมว่าเมนดี้ตะโกนยังไม่เอายังไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ใช่เราเคยเตะบอลไง ที่แบบเขาเตะมาแล้วแบบ เฮ้ยยังไม่เล่นยังยังยังโอเคโอเคขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไม่ได้ขึ้นอย่างเงี้ยเก็เลยคืนให้ซึ่งเออ ผมว่าก็แฟร์แฟร์ดี ถ้าถ้าถ้าเราโดนนำอยู่อ่ะเฟสอาจจะยิงแต่เนี้ยมันเสมออยู่ เฟสเฟสก็เลยคืนให้ เอ้ยแต่เฟสหยอดนิ่มมากเลยนะสปิริตอ่ะเฟสจะจ่ายหรือจะยิงนะพี่ไม่ได้จ่ายไม่ได้ยิงไงก็คืนไงจะชิปคืนอ๋อจะก็คืนเออจะชิปคืนใช่ไหมก็คืนไปให้ที่ตีนก็เดี๋ยวก็เตะพลาดอีกก็คืนให้ที่มือเลย เคยอ่านประวัติเฟซมาเหมือนกันนะ ก็คือสตาร์มาจากแบบสตรีทฟุตบอลเก่าเอ้ยใช่เลยว่ะก็อาจจะติดมาแล้วสตรีทฟุตบอลเนี่ยประจำเลยบอลกิ้งเข้ามาในสนามแล้วแบบจะเล่นจะเล่นเร็วบอลเข้าบอลเข้าเออเออเออเตะเตะผิดเงี้ยไม่คือคือตั้งแต่คาริเข้ามาเป็นกุนซือรักษาการก็คือ อันเนี้ยเป็นสิ่งที่คาริให้สัมภาษณ์แล้วเน้นเลยก็คือความมีน้ำใจนักกีฬา แพ้ชนะไม่รู้แต่ว่าขอเล่นแบบว่ามีสปิริตอะไรประมาณนี้โรซินวามันก็กำลังจะเข้ามาหาเฟสแล้วล่ะลินกาบก็ ลิ้นกาดเอาจริงก็เอาให้ตัวเองอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้า ลิ้นกาดชี้ชี้มือล้ำไหมล้ำไหมล้ำไหมล้ำล้ำลิ้นกาดตอนนี้ในภาพคือล้ำลิ้นกาดชี้มือชี้มือทำอะไรรู้ป่ะคืนคืนคืนคืนมันนี่คืนมันนี่อย่ายิงอย่ายิงเออ ผมว่าผมว่าน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกรอบเผื่อใครแบบ คิดว่า เอ้ย เฟสยิงพลาดหรือจ่ายเปล่าคือเฟสปั่นด้วยซ้ายอ่ะ มันคือแบบไม่ไม่โค้งหนีเลยนะ เอาให้เอาให้เมนดี้แบบง่ายที่สุดอ่ะเอออาแบบไม่ให้เมนดี้รู้สึกยากอ่ะถ้านี่คือลูกยิงคือเยี่ยที่สุดละแต่แต่ผมไม่อยากจะว่าไงเพราะมันไม่ใช่ลูกยิงลยไม่รู้เลยมันคือลูกเนี้ยคือโค้ดประตูเชลซีก็เตะอย่างเงี้ยให้แหละเวลาซ้อมลูกดมยากกว่านี้ยากกว่านี้เหรอ นีเานีประตูเนี่ย เวลาเขาซ้อมเนี่ยโค้ชประตูเขาจะเตะบอลลงพื้นเตะอะไรอย่างนี้แบบ อ่าใช่ใช่ใช่ให้มันฉลับพื้นให้มันอะไรอย่างนี้ไปเลยอ๋ออันนี้เหมือนที่แบบโยนเรารับแบบง่ายๆนะใช่ไหมคือครั้งสุดท้ายที่เมนดี้ได้เซฟอะไร แบบนี้น่าจะสมัยแบบ สมัยกีฬาสีอะเรียนพละสมัยกีฬาสีอะเออสมัยเรียนพละอะไรอย่างนี้จังหวะนี้คนเียใครรู้ป่ะโรนันโดทำเป็นแบบเต็งไง อืมเออเซิงทำไมอ่ะไม่เข้าใจเกมไงหคือโดแม่นมันอยากจะเอาชนะอย่างเดียวไงเออจริงทำแล้วไมทำไมเป็นอย่างนั้นแล้วื่อนเพื่อนๆก็อึดอัดเลยแล้วมันไม่มันมันไม่ใช่บอลโลกอ่ะ แล้วทำไมต้องมาซีเรียสขนาดนั้นเนี่ยแค่บอลเก็บแต้มในลีกทั่วไปเซ็งนะเว้ยบางทีเฮียเล่นรู้แบบเคยเจอแบบเนี้ยแล้วเราก็บอกว่าไอ้เฮียก็เขายังไม่เอาเขาบอกยังไม่เอาไงอะไรเงี้ยนะเราก็ลต้องว่าเถียงเฟกแปลว่าเฟกมันเข้าใจเลยนะ เข้าใจบอลคือพวกนักบอลพวกเนี้ยเซนต์มันเซนต์มันเท่ากัน มันรู้จังหวะไหน เขายังไม่เอาหรือเอาแล้วนี่